สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นัตตี้ปันสุขนะคะ วิดีโอนี้นัตตี้จะพาทุกคน อยากจะพาทุกคนไปดูงานแต่งงานของเพื่อนนัตตี้เอง ซึ่งนางอ่ะเป็นคนมงนะคะ ก็งานแต่งงานคนมงก็จะแตกต่างจากบ้านเราซะส่วนใหญ่นะคะ แต่ก็ไม่ได้เป็นมงแบบว่าเป็นแบบ มงที่เขาแบบถือ traditional หรือว่าอะไรนะคะ เพราะว่างาน traditional ที่เขาผูกมัดข้อมืออย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นไปตั้งแต่ปีที่แล้วหรือ 2 ปีที่แล้วแล้วนะคะ แต่งานนี้ก็คือเป็นงานแบบ modern นอะไรเงี้ยค่ะ ก็จะมีก็นัตตี้ก็อยากจะพาไปดูเนาะว่า งานแต่งงานเพื่อนนัตตี้เป็นยังไงค่ะ แล้วแบบเพื่อนนัตตี้แต่ละคนแบบน่ารักแค่ไหนราคาแค่ไหนตลกแค่ไหนนะคะ ยังไง ไปติดตามกันเลยนะคะ ว่างานแต่งงานของคนนิ้จะเป็นยังไง ก็ทุกคนนะคะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่งานแล้วนะคะ นี่คืองานแต่งงานของคนมงนะคะ บางคนก็แต่งตัวเป็นปกติแต่บางคนก็แต่งตัวเป็น culture ของเขานะคะทุกคนนี่ก็เพื่อนนัตตี้เองไอ้ยัง g u เซ s ไ y นี่ก็คือเพื่อนในตี้ทั้งหมดเลยนะคะ ก็ตอนนี้กำลังถ่ายรูปกันอยู่เนาะ เพราะว่าเจ้าสาวเพิ่งมาถึงนะคะ ก็งานก็ยังไม่ยังไม่เปิด ตอนแรกเราคิดอะว่าเราจะมาถึงช้า เพราะว่าตอนนี้มันหกโมงมันหกโมงครึ่งทุกคนมันหกโมงเย็น แล้วก็แบบว่าเรามาถึงก็แบบ มาสายปะวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในส่วนเราก็มาถึงนี่นะคะ ก็จะเป็นทุกคนที่ถ่ายรูปกันอยู่นะตอนนี้นะคะนี่ก็จะเป็นเพื่อนกลุ่มนาตีเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันนะทุกคนทุกคนคะนี่ก็เป็นบรรยากาศงานข้างในนะคะ ว่ามันจะเป็นแบบนี้นะคะ ทุกคน ตอนนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นตอนที่กำลังเทแชมเปญเพื่อที่จะฉลองให้เจ้าสาวและเจ้าบ่าวนะคะ นี่ก็เป็นเพื่อนนัตตีนะคะชีทุกคนค่ะนี่ก็เป็นอาหารของในงานนะคะ นี่คือ อุ้นมะพร้าวนะคะ ทุกคนนี่วุ้นมะพร้าวแล้วก็มีไก่ทอด มีอะไรข้าวเหนียวนะคะ แล้วก็มันเหมือนปลาปลานึ่งปลานึ่ง ใบตองข้าวเกี๊ยวกุ้งนะคะ แล้วก็น่าจะเป็นแกงแกงหมูป่านะคะ ทุกคนก็คืออาหารเขาก็คล้ายๆ อาหารไทยเลยนะคะงั้นเดี๋ยวนัตตี้ขออนุญาตไปกินก่อนนะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับเก็บตกงานแต่งงานของเพื่อนชาวมงของนัตตี้เองนะคะ ก็สนุกมากเลยนะคะ ทุกคนแต่ตอนนี้นัตตี้อยู่บ้านแล้วล้างหน้าเรียบร้อยแล้ว ก็พร้อมนอนเอ่อยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะคะนัตตี้ปังกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ บ๊ายบาย